สวัสดีครับ ในหัวข้อนี้นะครับ เรายังอยู่กับการปรับแต่งส่วนแสดงผลนะครับด้วย CSS 3นะครับ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการปรับแต่งโดยใช้แท็กพื้นฐานของภาษา HTML 5นะครับ ว่าเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างสำหรับเนื้อหาที่เราใส่ลงไปในเว็บไซต์นะครับ ซึ่งในการปรับแต่งนะครับ เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้หลายรูปแบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการใส่สีพื้นหรือรูปภาพพื้นหลังนะครับ ให้กับหน้าเว็บเพจ การปรับตำแหน่งนะครับ การแต่งสีตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรหรือแม้แต่ขนาดนะครับ เราก็สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้ และทำความเข้าใจพร้อมฝึกปฏิบัติตามกันนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าที่โปรแกรม NetBeans กันได้เลยนะครับ เมื่อเข้ามาที่โปรแกรม NetBeans แล้วนะครับ ให้นักศึกษาลองใส่เนื้อหาลงในหน้าเว็บเพจดูนะครับ ซึ่งถ้าอาจารย์ลองในโปรแกรมดูนะครับ ก็จะเห็นว่าเนื้อหาที่อาจารย์ใส่ก็มีตั้งแต่รูปภาพนะครับ มีลิงก์เชื่อมโยงนะครับ มีวิดีโอ และก็มีข้อความต่างๆนะครับ ที่อาจารย์สามารถจัดวางลงไปแล้วนะครับ แต่ยังไม่มีการปรับแต่งอะไร โดยการปรับแต่งนี้นะครับ อาจารย์ใช้ลักษณะ CSS ที่เป็นการใช้งานแบบ external link ก็คือสร้างไฟล์ CSS ขึ้นมาต่างหาก นะครับแล้วเราค่อยลิงก์เชื่อมโยงเข้ามาใช้งาน ดังนั้นเราก็จะไปปรับแต่งที่ตัวไฟล์ CSS ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาแล้วนะครับ ต้องการใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังให้กับหน้าเว็บเพจนะครับ เราจะใส่ที่แท็กของ body นะครับเป็น element หรือแท็กเราก็พิมพ์คำว่า body ลงไปนะครับ จากนั้นต้องการใส่รูปภาพเป็นพื้นหลัง เราใช้คำสั่งว่า background image นะครับ จากนั้นระบุ URL ของรูปภาพที่เราต้องการใส่เป็นพื้นหลังนะครับ ในที่นี้ตัวอย่างอาจารย์อยู่ในโฟลเดอร์ multimedia นะครับรูปภาพพื้นหลังอาจารย์ต้องการใส่เป็น gray pad จุด png นะครับ จากนั้นนักศึกษาลองเซฟ และลองกลับไปรันโปรแกรมดูนะครับ นักศึกษาก็เห็นว่าจากเมื่อกี้ที่มันไม่มีรูปภาพเป็นพื้นหลังนะครับ พอเราใส่คำสั่ง css โดยใส่ background image รูปภาพที่อาจารย์ใส่ก็เป็นรูปของตารางนะครับ ก็จะมีรูปภาพตารางเป็นพื้นหลังขึ้นมาที่หน้าเว็บเพจหรือเว็บไซต์ของนักศึกษาแล้วนะครับ หรือถ้านักศึกษาไม่ต้องการใส่รูปภาพเป็นพื้นหลัง เราก็สามารถใส่สีพื้นเป็นพื้นหลังได้เช่นกันนะครับ อาจารย์ยกตัวอย่างเช่น อาจารย์ต้องการใส่สีพื้นให้กับข้อความที่อยู่ภายใต้แท็ก div นะครับ เราก็พิมพ์คำ div ลงไป จากนั้นนะครับ ต้องการใส่สีพื้นเราจะเลือกเป็น background color อาจารย์ใส่สมมติอาจารย์ใส่เป็นสี ชมพูนะครับ เราก็เลือกเป็นพิงค์จากนั้นนักศึกษาลองเซฟนะครับและกลับไปรันโปรแกรมนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับแท็ก d a v ที่เราใส่คำสั่ง css เข้าไปนะครับ ถูกเปลี่ยนให้เป็นสีพื้นเป็นสีชมพูแล้วนะครับ แต่ถ้านักศึกษาต้องการนะครับ ใส่สีพื้นหลัง แท็ก DAV เหมือนกัน แต่ DAV บางที่ต้องการเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะครับ เราก็จะมาเพิ่มในส่วนของคำสั่ง CSS ที่เป็นคางอ้างอิงแบบคลาสนะครับ เพื่อระบุลงไปให้ชัดเจนว่า DAV คลาสไหน สีพื้นเป็นสีอะไรนะครับ เราก็ระบุเป็น DAV โดยชื่อคลาสอาจารย์ตั้งเป็นคลาสหนึ่งนะครับ จากนั้นต้องการใส่สีพื้น background color อาจารย์ต้องการเป็นสีน้ำเงินนะครับ แล้วเราก็เซฟเราก็จะมาเรียกใช้ attribute class ที่ div ตำแหน่งนี้นะครับก็คือ class 1 นะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรม นักศึกษาก็จะเห็นว่า div ที่เราเรียกใช้ class ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีพื้นสีน้ำเงินขึ้นมานะครับ ต่อไปนะครับ อาจารย์ต้องการกำหนดสีตัวอักษร เราก็ใช้คำสั่ง color สมมติเป็นสีแดงนะครับ ต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเราก็ใช้คำสั่ง font family สมมติเป็น sans serif นะครับ ต้องการเปลี่ยนขนาดเราก็ใช้เป็นฟอนต์ไซส์อาจารย์ต้องการขนาด30พิกเซลนะครับ ต้องการปรับรูปแบบของตัวอักษรเราก็ใช้เป็นฟอนต์สไตล์นะครับ อาจารย์ต้องการให้เป็นตัวเอียงแล้วก็เลือกเป็นอิตาลิกนะครับ จากนั้นเซฟนะครับ แล้วนักศึกษาลองกลับไปรันดู นักศึกษาก็จะเห็นว่า แท็ก div ที่เราใส่คำสั่ง css เข้าไปนะครับ ตรงที่เราเรียก class class 1 ก็จะถูกเปลี่ยนตัวอักษร เป็นสีแดงตามคำสั่ง color นะครับ ถูกปรับขนาดตัวอักษรตามคำสั่ง font size นะครับ ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบ ตามคำสั่งฟอนต์สไตล์นะครับ ซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้นะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับ เรายังสามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงผลนะครับ ของเนื้อหาที่เราใส่ลงในเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นชิดซ้ายกึ่งกลาง หรือชิดขวานะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ อาจารย์ต้องการให้ระบบนำทางหรือเมนูนะครับ ที่เราสร้างเป็นลิงก์เชื่อมโยงที่อยู่ภายใต้แท็กเนฟของเรา อยู่ชิดด้านขวานะครับ เราก็ไปเพิ่มคำสั่ง css เข้ามานะครับ ต้องการให้แท็กเนฟของเรา อยู่ตำแหน่งด้านขวา แล้วก็ใส่คำสั่ง css ที่แท็กเนฟเข้าไป จากนั้นต้องการปรับตำแหน่ง นะครับเราใช้คำสั่งว่า text align นะครับต้องการให้ชิดขวาแล้วก็เลือกเป็น right นะครับแล้วก็ semicolon จากนั้นลองเซฟนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าแท็ก name ของเรานะครับ ถูกเลื่อนมาอยู่ที่ตำแหน่งด้านขวาแล้ว ตามคำสั่ง text align ที่เราใส่เข้าไปนะครับ หรือถ้าเราต้องการให้ วิดีโอกับรูปภาพอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางนะครับ เราก็สามารถจัดตำแหน่งได้เช่นกันนะครับ โดยวิดีโอของเราอยู่ในแท็กเซสชันนะครับ อาจารย์ไม่ต้องการให้ทุกเซสชันอยู่กึ่งกลางนะครับ ดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้ทุกเซสชันอยู่กึ่งกลาง เราก็ไม่ใช้การอ้างอิงแบบ Element หรือแท็กนะครับ เราจะใช้อาศัยการสร้างคลาสหรือ ID เข้าไปแทนนะครับ ดังนั้นอาจารย์จะสร้างเป็นคลาสแล้วกันก็เป็นคลาส2นะครับต้องการปรับให้อยู่กึ่งกลางก็ใช้ t e x t Alignment นะครับ อยู่สึ่งกลาง Center แล้วเราก็ Save นะครับจากนั้นมากำหนดระบุว่าเราต้องการให้เซสชันไหน อยู่กึ่งกลางบ้างนะครับ เราก็จะเรียกใช้คลาสคลาส2ที่ เราสร้างขึ้นมานะครับคลาสคลาสสองนะครับ อันนี้คือคำสั่งที่เราสร้างขึ้นมา เอาไว้จัดกึ่งกลางนะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือตัวรูปภาพนะครับ เรียกใช้ attribute class class 2เช่นกัน จากนั้นลองรันโปรแกรมดู ก็จะเห็นว่าวิดีโอที่เราปรับคำตังกึ่งกลางก็จะอยู่กึ่งกลางแล้วนะครับ ส่วนรูปภาพก็เช่นกันนะครับ ก็อยู่กึ่งกลางเช่นเดียวกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ รู้จักกับการใช้คำสั่ง CSS ในการปรับแต่งแท็กพื้นฐานต่างๆของภาษา HTML5 กันแล้วใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นการใส่สีพื้น รูปภาพพื้นหลัง การปรับแต่งขนาดสีรูปแบบตัวอักษร หรือแม้แต่การปรับแต่ง ตำแหน่งในการวางเนื้อหาลงไปนะครับ เราก็สามารถทำได้ด้วยคำสั่ง css นะครับซึ่งในหัวข้อถัดไปนะครับ เราก็จะเป็นการปรับแต่งการแสดงผลด้วยคำสั่ง css เหมือนเดิมนะครับ เพียงแต่จะเป็นการปรับแต่งรูปภาพ และวิดีโอที่เราใส่ลงไปนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว คลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ